พี่ชายลูกของอาเอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่เอรู้สึกว่าเอยังดูแลเขาไม่ดีพอเอก็เลยคิดว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทุกคนเอคิดว่าคนทุกคนเป็นญาติของเอญาติเอต้องการอะไรแสดงว่าผู้ป่วยเขาก็ต้องการเหมือนกัน ถ้าเราทำงานในหน้าที่ หมดเวลางานก็คือจบเนาะแต่การที่เราลงไปเป็นจิตอาสา มันมีความผูกพันนะคะเหมือนเป็นญาติ เหมือนเป็นเพื่อน เหมือนเป็นพี่น้อง แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยึดโยงเกาะเกี่ยวให้เรายังต้องดูแลซึ่งกันและกัน แต่มันจะมีอยู่จุดพลิกผันตัวหนึ่งว่า เอเริ่มรู้สึกเหนื่อย เพราะเอทำงานเยอะทำคนเดียว จะทำยังไงถึงจะไม่เหนื่อย ย่อนอ่ลองดอพี่เนาะเอาฮาวเอาปวปันเกาะยืนดนี่นะโอเคสุดยอดเออนาะเพื่อกำลังใจน้องตัวเพื่อกำลังใจโรงพยาบาลมีเรื่องของการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะ ทั้งคนไข้โรคเรื้อรังคนไข้ระยะสุดท้าย แต่ก็มีข้อจำกัดบางรายเราอาจจะไปได้แค่เดือนละครั้ง เดือนหนึ่ง30วัน เราไป1วันแล้วอีก 29 วันที่เหลือ ถ้าหากว่าไม่มีคนดูแลใกล้ชิดดูแลได้อย่างถูกต้อง มันก็มีผลต่อคนไข้นะคะถ้ามองจากการที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันทีแรกนะคะ เวลาจิตอาสาไปเยี่ยมบ้าน เยี่ยมเสร็จแล้วก็คือแค่นั้นส่งข้อมูลมาต้องไปช่วยกันสำรวจคนไข้การประชุมเมื่อแต่ก่อนเมื่อ มีแต่สั่ง สั่งกับขอความร่วมมืออีบ่บ่มี บ่มีแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างมากล้าอู้ แล้วแถวหน้าก็จะว่าง มันจะไปค่อนอยู่ตั้งหลังบาลุ่งอ่ะ การทำงานเป็นจะเบื่อมาก จะต้องทำอย่างอันตังทำอย่างอีจะต้องเฮ้อได้ ได้ตามนี้เนอะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ คุยกันก่อนที่จะออกไปเยี่ยม ถึงได้รับรู้ว่า โอ้โหคนที่ไปเยี่ยมคนอื่นนะจิตอาสาบางครั้งก็มีทุกข์แล้วเราไม่ได้ดูแลจิตใจของคนที่ไปดูแลคนอื่น เราไม่ได้รับรู้เลยว่าเวลาเขาไปเยี่ยมนะเขาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรสุขยังไงทุกยังไง บางคนไปเจออะไรที่มีความสุขมากก็อยากจะบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ไม่ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวทีเราให้ความร่วมมือก็ได้ คอยตามก็ได้ถึงเราจะอายุมากแล้วบางคนไปเจออะไรที่มัน โอ้โห ทุกข์เหลือเกิน อยากจะมีใครสักคนมาช่วยแบ่งเบาความรู้สึกเนาะคำว่าสุนทรียสนทนา นี่ ก็คือการพูดคุยเนาะอย่างใส่ใจนะคะ การพูดคุยในลักษณะที่คนพูดก็รู้สึกปลอดภัย แล้วก็รับรู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้คนกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น คือไม่กลัวว่าจะโดนใครตำหนิ เราจะไม่ตำหนิกันว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ดี แต่เราจะมาดูร่วมกันว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วจะแก้ไขยังไง ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลชุมพวงถ้าแพทย์เขาได้แอกว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดูแลแบบ palliative care หรือดูแลแบบประคับประคองเอ๊ก็จะดูข้อมูลพื้นฐานสำหรับคนไข้ก่อน ค่ะพอดูข้อมูลพื้นฐานสำหรับคนไข้เสร็จแล้วปุ๊บ เอก็ต้องไปดูคนไข้ที่เตียง โดยการไปสร้างสัมพันธภาพ ตอนแรกเราจะทำอะไรกับคนไข้พูดคุยอะไรในทางการรักษายังไม่ได้ค่ะ เราต้องไปสร้างสัมพันธภาพก่อนเขามีลูกกี่คน เขาอยู่กับใคร ใครเป็นผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเอจะพยายามค้นหาว่า วัตถุประสงค์ของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาอยากทำอะไร หรือว่าคนไข้เขาบอกว่า หนูอยากเจอเออคนที่หนูรัก หนูอยากเจอพ่อ เอ๊ก็จะเออตามหาถ้าทำได้พราะเอจะทำตามวัตถุประสงค์ของเขาก่อนเขาเสียชีวิต เช่น เขาบอกว่าขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะ ถ้าขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เอต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักชั่น ออกซิเจนที่จะต้องไปใช้ หรือว่าพวกเซตทำแผลอะไรต่างๆ เอ๊ก็จะคุยกับน้องอินชาร์ตในตึกอะค่ะ คุยเสร็จเขาก็จะจัดทำระบบยืมให้คนไข้แล้วก็มีทีมเข้ามาสอนเหมือนว่าเราขาดแคลนอุปกรณ์อะไรเราสามารถขออนุมัติซื้อได้อะค่ะขอรถไปรับไปส่งอย่างเงี้ยได้เกวัดความดัน แน่น แน่นนะครับ นะความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตรงนี้นะคะปัจจัยหลักเลยก็คือว่าท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการมีนโยบายที่จะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะให้ดีที่สุดหรือว่าให้กลับไปใกล้บ้านใกล้ใจอะคะ่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนจะมีการแพทย์แผนปัจจุบันที่ดึงผู้ป่วยจากบ้านมาอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นในอดีตนั้น ผู้ป่วยได้รับการเยียวยาดูแล แล้วก็ใส่ใจจากญาติมิตรจากชุมชนอยู่แล้วนะครับ คุณค่าดั้งเดิมมีเราเพียงแต่พยายามเสริมคุณค่าดั้งเดิมนี้ให้เด่นชัดขึ้น เครือข่าย ที่ใกล้ชิดเหล่านี้สามารถที่จะเยียวยาได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับไม่ต้องใช้ความรู้ที่ลึกซึ้งอะไร แต่ว่าให้เข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ ให้เข้าใจถึงความเจ็บป่วยความต้องการนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสม แล้วก็ส่วนการติดต่อประสานงานภายในโรงพยาบาลเอจะมีหนังสือทำเป็นหนังสือแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือการให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็จะมีว่าแผนกไหนทำยังไงโดยที่มีโฟล์ชาร์ตเข้ามาให้อะค่ะหัวหน้าแผนกแต่ละที่รับทราบเสร็จแล้วอะค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะส่งคนไข้สมมุติว่า ส่งคนไข้ลงมา ล้างสายอย่างนี้ใช่ไหมคะ เราก็จะโทรไปบอกว่า พี่คะมีเคสโฮมออกซิเจน ที่บ้าน หนูขออนุญาตส่งคนไข้ล้างสาย ก็จะเป็นการติดต่อทางหนังสือด้วย แล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วยระหว่างภายในค่ะ หลังจากที่คนไข้กลับไปอยู่ที่บ้านเสร็จปุ๊บนะคะ เอก็จะส่งหนังสือเยี่ยมบ้านตามไปะคะ่ะ การติดต่อประสานงานภายนอกต้องมีหนังสือก่อน หนังสือทางราชการโดยที่ผู้มีการเซ็นให้ะคะ่ะว่าเราจะไปขอความร่วมมือให้เขาช่วยทำยังไง พอส่งหนังสือเสร็จปุ๊บ เอ๊ก็จะโทรประสานงานซ้ำมาค่ะว่า เออถ้าเป็นเราพอสตอเอ๊ก็โทรผ่านสสอ ก่อนว่าพี่คะ มีเคส เออสมมุติว่าอย่างเป็นยายแป้นนาบำรุงนะคะ ขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน พี่ช่วยแจ้งรพสตอให้หนูหน่อย ปลาไหลตรงอย่าลืมสูว่าปลาไหลจะเป็นซปลาไหลปิ้ดีกว่าเดี๋แป๊บตาหมอตาหมอเองแวด่ดนไรสวัสดีค่ะาค่ะขอบคุณค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะมาประสานกับเจ้า้าที่รพสตหนึ่งก็คือหนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะสองก็คืออมีความเป็นกันเอง อันที่สามคือจะต้องเป็นผู้ที่มีแสดงถึงความจริงใจที่จะดูแลผู้ป่วย แล้วก็น่าจะมีความคล่องตัว ในการที่จะประสานกับบุคคลอื่นๆ ในโรงพยาบาลผู้บริหารของตน แล้วก็ประสานกับพออและพอสตอย่างี้ค่ะปัญหาแรกๆก็คือว่าเขามองเอเป็นเด็กเอเป็นเด็กไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้หรอกงานมันเป็นงานใหญ่เอต้องพยายามทำตัวให้เป็นน้ำ ให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว พยายามอ๋อมีความรู้ใหม่มา เรายอมรับของเขาเรายอมรับฟังพี่สออเพราะว่าเขาเป็นผู้อาวุโสกว่าอะค่ะแล้วก็พยายามที่จะไปนอบน้อมต่อเขา เราต้องไม่ใช่ว่าเราไปสั่งว่า เออพี่หนูจะไปเยี่ยมบ้านอย่างนี้พี่ไปเตรียมคิดให้หนูนะ เราไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ ต้องบอกว่าพี่คะหนูขอความช่วยเหลือขอรบกวนหน่อยได้ไหมคะ พี่ช่วยเตรียมพื้นที่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูจะลงพื้นที่อะค่ะ ก่อนนี้ลักษณะการทำงานอาจจะเป็นลักษณะของวิชาการหรือว่าการสั่งการเนาะเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เชิญประชุมอบรมแล้วก็กลับไปแยกย้ายกันไป หรือว่ามอบหมายงานให้ไปทำแล้วเราก็รอรับผลงาน รอรับรายงาน เราก็ปรับวิธีการทำงานว่าแทนที่เราจะนั่งรอให้เขาส่งรายงาน เราก็ลงมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะ ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงาน แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานทำงานกันอย่างพี่อย่างน้อง มันเป็นบรรทัดฐานเขาเนี่ย้เขาเนี่ยตามที่เขาเจ๋งเนี่ยคือเขาจะได้แบบเนี่ยสัปดาห์นี้ผมไปแล้วก็ไม่ต้องมีใครไป อีกสัปดาห์หนึ่งจุปินุอีกสัปดาห์หนึ่งท่านโนน อีกสัปดาห์หนึ่งท่านพรที่วัดโสเนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นผมก็มากสุขภาพดีขึ้นนะครับและมีกำลังใจนะครับกว่าค่ะตรงเนี้ยผู้ป่วยเนี่ย ขยับขยื่นตัวยังไม่ได้กัน เป็นขยับขยื่นได้เป็นมีกำลังใจจีนอาสานี่ก็รู้สึกว่าดีใจ แต่ก่อนนี้อสมลงเยี่ยมเนี่ยก็คือทุกคนก็คือแย่งแย่งบทบาทหน้าที่กันโดยที่ไม่มีการฟังค่ะฟังกัน แล้วเรามาได้การเรียนรู้ร่วมกันว่าการลงเยี่ยมเนี่ยเราควรจะมีทักษะการฟังทักษะการพูด เพื่อที่ว่าจะทำให้ไม่เกิดการแย่งกันพูด หรือว่าการพูดแล้วไม่ไปกระทบน้ำใจของของคนไข้ จะทำให้ต่ออายุของคนไข้คนไข้มีชีวิตที่ที่มีความสุขมากขึ้น กินข้าวกับวันลำ เ â y g ย ờ c กี không anh nhộng mũi nó n h อ ề u nè mũi mũi ba nè bây giờ bà chồng uống bà chồng ยาแก้แพ้เป็นนักมวยค่ะอาหารการกินอะไรพวกนี้ก็ธรรมดา เอานิ่มๆทำให้แกอย่างปกติเขาจะบริยีเนาะเมินเข้าเมินเข้าเนี่ยมันจะทำให้เป็น พอสตนี่จะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของการทำงาน เพราะว่าแต่ก่อนนี้เวลาส่งรายงานอสมจะต้องมีรายการส่งรายงานกันทุกเดือน เวลาส่งรายงานเนี่ยเขาจะส่งมาเหมือนเป็นกระดาษที่ไม่มีชีวิต คนไข้ชื่อนั้นชื่อนี้ป่วยอะไรออกมา แต่ว่าพอพอหลังๆที่เรามาจัดการอบรมหรือว่าลงเยี่ยมบ้านบ่อยๆ ครั้งขึ้น มันจะเป็นการได้ใจมากขึ้น เวลาเขียนรายงานส่งเข้ามาเนี่ยเขาจะเขียนปัญหาหรือเขียนสภาพคนไข้ที่เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น แล้วก็มีการติดตามเยี่ยมครั้งต่อไปโดยที่เราไม่ต้องไปบอกหรือว่าไปบังคับเขาว่าจะต้องไปเยี่ยมครั้งอีกครั้งเมื่อไหร่อะไรยังไง เวลาเขาลงเยี่ยมเสร็จแล้ว มีปัญหาอะไรเขาก็จะโทรมา โทรมาหาเจ้าหน้าที่โทรมาถามว่า คนไข้เนี่ยมีแผลจะทำแผลยังไงจะเอาเซตทำแผลที่ไหน แล้วเวลาล้างแผลล้างยังไงเราก็จะสอนเทคนิคเข้าไป เขาก็สามารถไปทำได้ และสิ่งสำคัญก็คือการไม่มองว่าเรามีความรู้มากกว่า แต่เรียนรู้ว่าคนที่อยู่ในชุมชนศักยภาพ เราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะ ในชุมชนก็เติมเต็มให้เราแล้วก็ไปเป็นส่วนที่สนับสนุนให้เข้าใจ แล้วก็ดูแลคนในชุมชน ได้ดีกว่าเราด้วย เพราะเขาว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าเรา แล้วอีกอย่างหนึ่งเราต้องเชื่อในศักยภาพของเขา ว่าเขาสามารถทำงานร่วมกับเราได้ ค่ะ แล้วเขาก็จะเชื่อเรากลับคืนมาว่าเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้คะคะตรงนี้ต้องมีความเชื่อให้เขาไว้วางใจเขาอะค่ะ